แทกซีนี่จะไม่ออกกันเยอะจังอ่ะแบบกว้างมากจะเจอเป็นไงดูกันอ่าน้ำเงินน่าจะปลอดภัย นานมากเลยนะ ึ้นแล้วกันครับ ดาวน์โหลด มา โอ้ยไว ไวมาก สองศพฮึแฮกเกอร์ เกมเมื่อกี้อะเจอแฮกเกอร์เสียงเสียะแรงจนใจมากขัดเพชรคืออะไรไปที่ไหนอะในห้องครัวน่ะไอ้ส้มไงเนี่ยไอ้ส้มบอกว่า น้ำตาลน่ะ เดี๋ยรีพอร์ตแล้วใช่เหรอไปด้วยโอเซลรีพอร์ตคนไฟยังดับเลยเฮ้ย สีส้มน่าสงสัยหนีหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนทำที่เนี่ย สีส้มตาย เดี๋ยวนะหลบอยู่ที่ไหนอะไม่แน่ใจ เรียบร้อย โอ้ยหาความรักความเมตตา เคหมดแล้วย่องควรฉันต้องใส่สีฟ้า โอเคสีฟ้านะครับผมเป็นอินพอร์เตอร์ สีส้มไม่ได้บอกมา เนี่ยครับดังนั้นคุณคิดว่าใครเนี่ย รียบร้อยขวดเดียว บายบายอิมพอร์เตอร์ ชว์การสืบผมเองยังก็ยังเีอะไรมองไม่เห็นเก็บไว้ก่อนไปยืนยันตัวก็ได้เอ๊ะวะที่ไหนอ่ะฉันไม่รู้อ่ะอีขาวน่าสงสัยนะจะเซลล์รีพอร์ตนะหน้าตามที่เขาคาดการ์เอ๊ะทำไมไม่กลินเหลืองโดนวะ าถึงรถ้วทบทาดกันเลยเรียบร้อยฐานน่าสงสัยมาก โหขาวแดงแม่งเดี๋ยวรีพอร์ตด้วยไปซะสีแดง เดี่ยเจอก่นนี่เขาไม่มีความจำเป็นอีกแล้วเรียบร้อยสีเหลือง อบนี้ต้องแก้มืออ้าว เฮ้ย ทำไมคนมันน้อยมากเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตกใจเดี๋ยวต้องยิงไปก่อนสีฟ้าน่าจะปลอดภัยเฮ้ยสองอิมพอร์เตอร์ ผมจะเปิ้ลคิว่าจบแล้วเนี่ย เดี๋ยวนะว่าแล้ว มันใครก็ได้ที่พอตบดีดีเป็นแต่คนโอ้ my god ดีผมจะยืนตรงนี้แหละไม่กล้าไปไหนเลย โอ้โหสามศพห้องอาวุธเนี่ยโอเค โอเค อะไรล่ะ วดก่อนละกันไม่ทันจริง อ่าเรียบร้อย โอ้โหตัดไฟด้วย ก็สีแดง ผมสงสัยสีส้มนะ อ่าสีส้ม ถ้าใช่สีส้มมีผิดนะครับ เรียบร้อย การปลอดภัยอยู่ที่เหลือใช่เนี่ยสีขาวอ้าวเป็นถุงใส่สีส้มเนี่ยเรียบร้อย ตาลอุตสาหกรรมติ๊ก วิ่งสิครับ ถ้าใครดีนะมีใครดูห้องโอ้โชมพูขอเป็นอีกเนี่ยอะไรเกิดรุดปัดก่อนเลยดับแรก phải được con không được con nè, bố oh vậy đi day four ấy năm ngân năm ngân năm nghìn năm ngân mang này ำเงินกับสีฟ้าน้ำเงินกับสีฟ้าน่ากลัวมาก โอ้ยตกใจ ยังไงอะเอ๊ะโอ้ผมด้วยแดงส้มดำไปขา อ๋ชาร์จหมดแล้วเนี่ย โอเคดูกล้องมันซะเลย A few moments later มันนั่งจำเลยเนี่ย เมื่อทัก เสร็จแล้วนะคลิปก่อนเลยสงสัยไปจำมาเท กำลังมาหาเราปะอยู่ตรงนี้แหละ ฟ้าดึมดูว่าคิวคูดาวเท่าไหร่ดาวลดตองได้อยู่ออกไปหนึ่งน้องรับนำสืบ น้ำเงินดู แอดมินตลอดเลยนะฟ้าหน้าไหนอะห้องไฟอะไอ้น่าสงสัยมากปักสีฟ้าก่อนแล้วกันเอ้าเอากิบละกันไม่ออกผมขออิมพอรเตอร์หลุด ช่เลยไฟฟ้าน่าจะเป็นนะครับช่วงเวลานี้เราก็ทำทักให้มันเสร็จโอเคกดิันทีก็ห้องไป โอ้ยตกใจ โอ้สีเหลือง สีเหลืองสีเหลืองลงท่อ โอเค ลงท่อที่เม็ดเบย์ะจะลงท่อ